คราวที่แล้วครูบอกว่าให้ไปศึกษาคลิปใน YouTube เพิ่มเติมนะครับ เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์มงว่าเขามีการทำลงอัตลักษณ์ความเป็นมงอย่างไร ครั้งนี้ครูฝากให้พวกเราทุกคนเนาะไปดูคลิปสนุกสนุกเพิ่มเติมนะครับครูคิดว่าสนุกนะ เพราะว่าครูมีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลภาคสนามที่ชาติพันธุ์อีกชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งอยู่ทาง ตอนเหนือสุดของประเทศไทยนะครับที่อำเภอแม่หลาวที่เคยปารบไปก่อนหน้านั้น ชาติพันธุ์บีซูนะครับ ชาติพันธุ์บีซูเนี่ยว่าเขาเนี่ยทำลงอัตลักษณ์ความเป็นบีซู เพื่อที่จะเก็บภาษาของเขาเองเนี่ยไว้ได้อย่างไร ท่ามกลางภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภาษากำเมืองนะครับ และภาษากลางและภาษาอื่นๆนะครับครูฝากให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมด้วย เอาละครับ จากที่เราฟังกันไปหลายหลายๆบทเรียนหลาย ๆ ตอนตั้งแต่หัวข้อใหญ่ที่สุดไกลตัวเราที่สุดเรื่องตระกูลภาษา ไล่มาเล็กลงมาหน่อยที่มาที่ตระกูลภาษาไทยกระไดซึ่งครูพูดไปไกลมากทั้งไทยที่อยู่นอกประเทศ ไล่มาเกาะไหหลำไล่มาจีน ตอนใต้ไล่ไปทาง อินเดีย อันได้แก่ในแคว้นในรัฐอัสสัมในพม่าบางส่วน ในรัฐฉานมาที่ประเทศไทยลาวนะครับแล้วก็ในเวียดนามบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่จะบริเวณเวียดนามตอนเหนือนะครับ แล้วก็นอกจากรู้เรื่องคนไทยแล้ว พวกเราก็รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆเลย ทั้ง 5 กลุ่มในประเทศไทย ทีนี้เพื่อที่ให้พวกเราเนี่ย ส่วนหนึ่งก็คือประโยชน์ในแง่ของการการการเรียนรู้เพิ่มเติม ก็ครูก็มาสรุปให้พวกเราฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าภาษาถิ่นเนี่ยมันคืออะไร ภาษาถิ่นแล้วกันนะครับง่ายๆเลยครับ ภาษาถิ่นเนี่ยนักภาษาศาสตร์เนี่ยให้นิยามเนี่ยไว้สองลักษณะว่าเป็นภาษาถิ่น ย่อยภูมิศาสตร์ หรือภาษาถิ่นย่อยสังคม ในส่วนที่ครูพูดคุยกับพวกเรามาตลอดเนี่ย ครูไม่เคยไปพูดถึงภาษาถิ่นย่อยสังคม พูดถึงภาษาถิ่นย่อยในทางภูมิศาสตร์ ว่ามันมีสาเหตุมันมีมูลเหตุสำคัญสำคัญอะไรบ้างเนี่ยที่ทำให้เกิดภาษาถิ่นเนี่ยก็ได้แก่เลยหลักๆ เลยครับก็คือมีการย้ายถิ่นไปมานะครับอย่างที่ยกตัวอย่าง คุยยกตัวอย่างภาษาอีสานที่ไปปรากฏอยู่ในจังหวัดเชียงรายน่าแปลกใจไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น มีกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งทำลงอัตลักษณ์ตัวเองไว้ได้เนี่ยความเป็นอีสานเนี่ยที่ใช้หมอนหมอนขิดนะครับเรารู้จักมันหมอนขิดเนี่ยที่จังหวัดเชียงราย เหนือสุดแดนสยามนะครับ หรือแม้แต่การอพยพโยกย้ายของ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำจากเวียดนามตอนเหนือเนี่ยที่มากระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเลย ในจังหวัดพิษณุโลกมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำที่อำเภอบารกรรมอำเภอวังทอง มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำที่จังหวัดพิจิตรด้วย แต่มากเนี่ยนะครับอาศัยอยู่บริเวณ หนาแน่นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ที่อำเภอเขาย้อย ลุ่มน้ำท่าจีนอื่น ได้แก่จังหวัดนครปฐม อย่างนี้เป็นต้นนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างของการอพยพโยกย้ายถิ่น หรือแม้แต่เหตุผลอื่นๆครับ เช่นการรับภาษานะครับ การรับภาษาตัวอย่างเช่นภาษา พวกเราได้มีโอกาสฟังคลิปเสียงกันไปแล้วเนาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร หม่อม ราชวงศ์หญิงกัลยาติงสพัฒพูดไว้ชัดเจนครับว่าภาษากำเมือง ในปัจจุบัน โดยเฉพาะยังยิ่งภาษากำเมืองของวัยรุ่นเนี่ยจริงอยู่ที่ยังพูดเสียงหรือสำเนียง แบบกำเมืองทินเหนือ แต่เริ่มมีสับแสงจากภาษาถิ่นกลางเนี่ยเข้าไปมาก ในภาษาถิ่นใต้ก็เช่นเดียวกันครับ วัยรุ่นภาคใต้เนี่ยยังคงพูดภาษาทองแดงอยู่ก็จริง แต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับในปัจจุบัน ครูมีโอกาสได้ทำวิจัยภาคสนามเก็บข้อมูลภาษาถิ่นใต้เนี่ยในภาษาถิ่นสงขลา ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะพูดเสียงงองูต้นพยางได้แล้วครับ เดิมครูเคยบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่พูดภาษาทองแดงเนี่ยจะพูดเสียงงองูต้นพยางไม่ได้ เช่นในคำว่างูเนี่ยไม่ไม่ไม่อาจว่าพูดว่างู แต่จะแปลเสียงเป็นฮูเนี่ย ปัจจุบันคนรุ่นอายุ 60 ขึ้นเนี่ยที่คุณมีโอกาสได้สัมภาษณ์เนี่ยก็สามารถพูดเสียงงองูที่เป็นพยัญชนะต้นได้แล้ว จากเดิมที่งูก็เป็นงูได้แล้ว เสียงเฟอร์ที่เป็นต้นพยางเนี่ยเช่นในคำว่า ไฟฟ้าเนี่ยจากภาษาถิ่นกลางเนี่ยครับภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ที่เดิมเนี่ยอาจจะพูดว่า ควยคว้านะครับภาษาถิ่นใต้เนี่ยเดี๋ยวนี้ คนรุ่นอายุ 60 ทางใต้นี่ก็เริ่มพูดไฟฟ้าได้แล้ว ไม่ต้องพูดถึงวัยรุ่นเลยครับว่าจะพูดเสียงเฟอเนี่ยซึ่งเป็นเสียงสิทธิ์แทรกเนี่ยเเป็นเสียงฟันเนี่ยไม่ได้นะครับริมฝีปากล่างกับฟันบนเนี่ยจะพูดไม่ได้ครับอย่างที่ครูบอกไปเนาะว่าไม่ได้แบ่งตามภูมิศาสตร์ แต่แบ่งตามลักษณะของสำเนียงเสียงพูด สามารถแบ่งออกเป็น 4 ถิ่นย่อยนะครับ4ถิ่นย่อย ได้แก่ไทยเหนือ มีแนวเส้นแบ่งเขตตรงไหนนะครูไม่พูดนะครับ ให้พวกเราไปทบทวน ระหว่างความเป็นกำเมืองถิ่นเหนือกับภาษากลาง บริเวณจังหวัดไหนเอ่ย ที่มีมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่อ่ามันเฉลยไปในตัวนะครับกั้นระหว่างภาษาถิ่นกลาง กับภาษาถิ่นอีสาน บริเวณจังหวัดอะไรเอ่ยครูพูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับ ประตูสู่อีสานคือจังหวัดอะไรก็ตรงนั้นแหละครับ เป็นแนวแบ่งเขต กั้นระหว่างภาษากลางกับภาษาใต้ ตรงไหนหน้าประจวบคีรีขันไม่เอ่ยหรือใต้ไปกว่านั้นนะครับ ก็ต้องอย่างที่พวกเราไปฟังคลิปเสียงนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรหมอมราชวงศ์หญิงกัลยาเตนสพัฒน์ก็ได้พูดไว้แล้วนะครับ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสำคัญอย่างไรหรอทำไมต้องรู้ภาษาไทยถิ่นสำคัญมากครับสำคัญ 2 ลักษณะครับใหญ่ ๆนะครับ ประการแรกเลยคือ เรามีอัตลักษณ์ความเป็นไทยถิ่นของตัวเองชัดเจน แต่เรามีความเป็นหนึ่งเดียวนะครับ มีความเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นคนไทย ที่ใช้ภาษาไทย อันนี้เป็นไทยมียอยักษ์นะครับ เป็นไม้บรรลัยทอทหารยอยักษ์ เรามีอัตลักษณ์ชัดเจนเป็นของตนเอง แต่เราพูดภาษาไทยเดียวกัน ทั้งหลายทั้งมวล เพื่อที่เข้าใจกันนะครับ เพื่อที่เข้าใจกัน อื่นๆครับ เช่น เป็นบ่อเกิดของการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบัน วิชา ทางอักษรศาสตร์ในหลากหลายสาขาโดยเฉพาะยิ่งในสาขาวิชาภาษาไทยเนี่ยมีการเรียนวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น มีการในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเท่าที่ครูมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนระดับบัณฑิตศึกษานะครับ มาจากที่ไกลๆหลาย ๆ ที่เนี่ยเขาเคยปารบให้ครูฟังว่า วิชาบางวิชาเนี่ยเน้นให้ เรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนหนึ่งก็คือการเรียนเรื่องเล่าและนิทานท้องถิ่น นะครับ เพื่อที่รู้ว่ารากเหง้าของตัวเองเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับ ประโยชน์ก็คือสอดรับกันกับความสำคัญอย่างที่ครูบอกไปเมื่อครู่นี้นะครับว่าเมื่อเข้าใจผู้อื่นก็ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนี้เป็นประเด็นหลักๆ เมื่อเข้าใจก็ไม่พยายามที่จะ ครอบงำให้เขาเหมือนเรา คืออยู่ร่วมกันอย่างอย่างมีความสุขโดยพยายามทำความเข้าใจนะครับว่าเอาละ ถ้าเขาจะพูดไทยกลางไม่ชัด บ้างในบริบทที่ไม่เป็นทางการ เราก็อนุโลม เช่น พูดระหว่างเพื่อนฝูง พูดระหว่างคนในครอบครัว นะครับที่ไม่ใช่พูดอย่างอื่นที่เป็นทางการ นะครับ เช่นการกล่าวสุนทรพจน์อย่างนี้อันนี้อาจก็อาจจะเป็นที่ต้องมีการฝึกฝนฝึกปรือให้พูดภาษามาตรฐานนะครับ นอกจากรู้จักภาษาถิ่นต่างๆ แล้วสี่ถิ่นแล้ว ก็รู้จักภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนาะว่ามันมีทั้งหมด 5 กลุ่มย่อยอมากที่สุดเนี่ยก็ได้แก่ภาษาตระกูลไทยนะครับลำดับถัด ๆ ไปเนี่ยก็ได้แก่ภาษาตระกูลออสโตรเอเชติกนะครับ เช่น ภาษาเขมรถิ่นไทยนะครับครูยกตัวอย่างภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษายะกุและอื่นๆนะครับ มีภาษาออสโตรนิเชียน อันนี้อาจจะอยู่เฉพาะที่เนาะทางภาคใต้เท่านั้น มีกลุ่มย่อยด้วยกันอีก 3 กลุ่ม คืออุรักละโวยมอแกลน และมอแกน แล้วก็มาลายูนะครับ แล้วก็มีอีก 2 ตระกูลได้แก่ตระกูลจีนที่เบตเราจะคุ้นชินกับตระกูลจีนเนี่ยมากหน่อย ตระกูลที่เบตที่มีมากนะครับทั้งภาคตะวันตกเนี่ยได้แก่กะเรียงนะครับ มีมากทางภาคเหนือเนี่ยที่เราคุ้นๆเนี่ยก็ได้แก่กะเรียงกลุ่มต่างๆอย่างที่ครูบอกไปนะครับ สุดท้ายครับกลุ่มมงเมียน อันนี้ก็จะมีมากทางแถบแถบภาคเหนือนะครับจังหวัดที่ใกล้พิษณุโลกอย่างกำแพงเพชรครูก็เพิ่งทราบนะครับว่า โอ้มีกลุ่มชาติพันธุ์เมียน อยู่ด้วยอิวเมียนนะครับในบางปริบทนักประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์บางท่านก็เรียกว่าอิวเมียน